ทำไมทำไมถึงเป็นแบบน้มีแค่คนเดียวที่คอมเมนต์ และที่หนักไปกว่านั้นก็คือไม่มีใครคอมเมนต์เลยสักคนและเดี๋ยวนี้ยอดวิวก็ตกแล้วด้วยทำไมทำไมไม่ใช่ดีกไดาต้องจบชีวิตเลยสินะ